วัสดีค่ะสำหรับบทเรียนเรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม Google Classroom เพื่อจัดการห้องเรียนออนไลน์ ซึ่งท่านสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการเรียนการสอนด้วยแนวคิด Gamification โดยใช้ในการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนั้น ในบทนี้ท่านจะได้ทำความรู้จักโปรแกรม Google Classroom เรียนรู้ประโยชน์ ข้อจำกัด และขั้นตอนการใช้งาน ต่อมาจะได้เริ่มเรียนรู้การลงทะเบียนเข้าใช้งานโปรแกรม Google Classroom การสร้างห้องเรียน การจัดการห้องเรียน และการจัดการผู้เกี่ยวข้องด้วยโปรแกรม Google Classroom การมอบหมายงานในชั้นเรียน และการตรวจชิ้นงาน การสร้างคำถามแบบต่างๆ และการดูรายงานสรุปผลการเรียนของผู้เรียน เรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะคะ สวัสดีค่ะ